ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทเรียน เรื่องการบริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนะคะ ในวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นกรณีศึกษานะคะ บริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ห้องไทยศึกษานิทัศน์นะคะ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราได้เกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ ที่มีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของห้องไทยมิทัศน์ศึกษานะคะก็ขอแนะนำนะคะให้รู้จักกับคุณจันวัฒน์นะคะ สวัสดีค่ะครับ ก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับของหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สาขาวิชานะครับ ซึ่งเป็น ภารกิจหลักหนึ่งนะครับของมหาลัยที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องงานร่วมนะครับแต่นี้ว่าในส่วนหน่วยงานหรือในรายวิชาที่รับผิดชอบก็เป็นเรื่องของสถานศึกษาทั่วไปนะครับ แล้วก็มีความจำเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆมหาวิทยาลัยนะครับในของสาขาวิชาอื่นโดยที่เป็นอีกหน่วยงานเช่น ทางด้านวิสาเทคโนโลยีก็จะมีห้องปฏิบัติการนะครับครับทีนี้ ด้วยสาขาวิชานะครับเราก็เลยต้องการมีห้องปฏิบัติการเหมือนกันนะครับ ก็ก็อาจจะต้องเกิดเริ่มเริ่มแรกก่อนว่าการที่จะกลายเป็นห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนก่อนที่จะเกิดห้องการศึกษาทัศเนี่ยนะครับเราก็ทำการวิจัยนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานวิจัยเป็นหลักนะครับทีนี้งานวิจัยมันก็จะเป็นเอกสารนะครับด้วยการเผยแพร่เป็นเอกสารเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันมันอาจจะเป็นตัวหนังสือนะคนที่เข้ามาชมมา เน้นเรื่องวิชาการมากไปหน่อยอันนี้เราก็เลยเป็นนิสการซะเลยนะครับในการรวบรวมวัสดุเข้ามาพร้อมด้วยกับการทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นๆตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาอะไรนะครับแล้วก็ทำคู่กันมาตั้งแต่เริ่มนะครับอันนี้นักศึกษาที่อยู่เรียนเรื่องของวิชาในรายวิชาของศึกษาทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็ได้ใช้ประโยชน์จากการนำเสนอนิสการออกไป เราก็ตั้งเป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆก่อนนะครับห้องปฏิบัติการเล็กๆนี่ก็คือห้องปฏิบัติการทางด้านมนุษยวิทยา ซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องของทางด้านสังคมศาสตร์นุษศาสตร์มากกว่านะครับก็เลยว่าในเมื่อมหาลัยเป็นเทคโนโลยีนะครับ เราก็เลยปรับเปลี่ยนชื่อห้องใหม่นะครับแต่ก็ยังคงเดิมว่าเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านมนุษยวิทยาเป็นหลักเป็นแกนหลักอยู่เพราะว่าศาสตร์วิชาเราเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์นุษศาสตร์นะครับ แต่ก็ผนวกเรื่องของเทคโนโลยีภูมิปัญญาเข้ามานะครับเลยเริ่มได้เริ่มก่อตั้งเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่พศ2536 แล้วนะครับผู้ก่อตั้งหลักนะครับผู้เริ่มก่อตั้งคนแรกเลยนะครับต้องชื่อท่านก็คือท่านอาจารย์สุริยาสมุทรพนะครับ ก็เป็นนักสักการานะครับเริ่มก่อตั้งห้องนี้แล้วก็เป็นผู้ริเริ่มนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่2536 พัฒนามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ รับผิดชอบต่อเนื่องนะครับต่อต่อต่อมาจากท่านอาจารย์เรานะครับก็เป็นทั้งผู้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องหัวข้อที่สอนของนักศึกษานะครับที่เรียนในหลายวิชาด้วยนะครับก็มีสถานะสองสถานะมีบทบาทสองสองบทบาทนะครับ ก็คือนำชมในห้องนี้รวบรวมนะครับคิดตีมเรื่องนะครับต่างๆนานาในเรื่องของที่เป็นทางด้านภูมิปัญญาเทคโนโลยีต่างๆนะครับพื้นบ้านแล้วก็มี บทบาทหนึ่งคือเป็นอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาด้วยนะครับนะครับก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในปัจจุบันแล้วก็ใช้ชื่อจากห้องปฏิบัติการเริ่มแรกเดิมทีนะครับก็เปลี่ยนมาตามตามยุคสมัยนะครับจนถึงในปัจจุบันในปี2500 ประมาณ 2558 59มาเนี้นะครับทางประเทศเราก็ รัฐบาลนะครับก็เรื่องของการเปิดประเทศที่เป็นอาเซียน ก็เลยว่าโอเค งั้น เราใช้ชื่อห้องไฟสื่อสารันและเพิ่มเติมคำหลังเข้าไปถึงและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งดูมครอบคลุมมากกว่า จากการรวบรวมวัสดุที่เราเริ่มทำมานะครับตั้งแต่ยุคแรกในปัจจุบันทีนี้ในส่วนของนโยบายข้อกำหนดที่เราให้บริการหลักๆนะคะบริการสารสนเทศท้องถิ่นเนาะตรงนี้เนี่ย เราเราก็อย่างที่บอกก็คือเราให้บริการทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนที่ซัพพอร์ตดูแลทั้งนักศึกษาข้างในของของมหาวิทยาลัยเอง แล้วก็ภายนอกใช่ไหมคะเออแล้วมีเรื่องของการนำชมด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีอย่างอื่นไหมคะก็มีเรื่องของการจริงๆแล้วคือต้อง มุ่งเน้นเรื่องของเรื่องของการเผยแพร่ใช่ไหมครับการเผยแพร่เเราก็พยายามจะทำวิจัยควบคู่กันตาม ตามวัตถุประสงค์เดิมเพราะว่าเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยถ้าเราเผยแพร่โดยไม่มีเรื่องของงานของความหรืองานวิชาการควบคู่ไปเนี่ยนะครับมันมันดูจะบางเบาไปหน่อยนะครับเราก็ยังพยายามทำอย่างนี้คือนึงก็ยังมุ่งในเรื่องงานวิชาการแล้วก็อันนึงที่ผนวกเข้ามาเลยก็คือว่าตามสมัยตามยุคที่ที่มันเปลี่ยนไปตามสังคมนะครับเรา มุ่งเน้นเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็มีเรื่องของการ เอาเครื่องมือเทคโนโลยีหรือการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของดิจิทัลเข้ามาช่วยในการนำชมเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น เช่น 3D printing นะครับ เรื่องโปรแกรม เรื่องของการฉายภาพนิทรรศการแบบข้อมูลแบบสามมิติอย่างนี้ครับก็เข้ามาช่วยช่วยในการนำเสนอนะครับก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาที่เราตัวตัวเราเองก็ต้องปรับตัวกับความทันสมัยใหม่นะผู้คนที่เข้ามาชมเนาะนะครับการใช้ ทีดีด้วยการการใช้คีย์เวิร์ดโค้ดต่างๆครับเราพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานเรื่องของนิทรรศการเนี่ย ออกมาเป็นในรูปแบบนิทรรศการแบบแบบดิจิทัลมากขึ้นจากที่ฟังมาจะเห็นว่าเราค่อนข้างนำเสนอในในภาพของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอีสานใช่ไหมคะ แล้วเราไม่ได้เฉพาะว่าพื้นที่ของห้องไทยไทยศึกษานิทัศน์เนี้ยเราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่เป็นทางจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ อันนี้จะเป็นภาคอีสานเลยเนาะแล้วก็คุมนะครับคุมคุมภาคอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์นะครับคือจริงๆ แล้วก็คือเน้นเกาะในเรื่องของความเป็น ชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ไทยลาวนะครับในกลุ่มภาษาตระกลไทยไทยเราเนี่ยนะครับ แล้วก็ภาษากลุ่มรลกูลออสโตรเลียกลุ่มนะครับ ที่เป็นกลุ่มออกตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราก็มุ่งเน้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าการพูดของกลุ่มใหญ่ที่เป็นภาษากลุ่มใหญ่เนี่ยมันอธิบายเรื่องของความเป็นกรอบจารีตประเพณีที่มันเกิดขึ้นได้นะครับอีสานใต้อย่างโคราชเราพูดโคราชโคราชก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในใน ภาษาตระกูลไทยก็ได้นะครับก็เลยว่าในเมื่อมันเป็นกลุ่มเราเราพูดกลุ่มใหญ่ดีกว่า เพราะว่ากลุ่มย่อยๆเนี่ยมันเราแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญอะไรยางไรมองให้ความแตกต่างนะครับความแตกต่างเรื่องของลักษณะสิ่งของนะครับลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่ที่จะพูดถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นนะครับว่าเป็นยังไง นะครับตั้งแต่วัสดุทางกายภาพนะครับที่เป็นกายภาพอ่าเป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องของทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะว่าเห็นแล้วมันคืออะไรมองมันเห็นเพื่อมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันนะครับแล้วก็ความแตกต่างเหล่านี้แหละมันทำให้เกิดความความน่าสนใจ ความหลากหลาย การอยู่รวมกันด้วยด้วยกลุ่มคนที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ในกรอบความเชื่อเดียวกัน เมื่อเราทำการศึกษารวบรวมมันมา แล้วก็ดูอะไรกันหลายรอบแล้วเนี่ยหลายหลายครั้งหลายเรื่องที่เราทำมาก็คือมันก็กลายว่าไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้แหละมันกระจายตัวไปอยู่ในอาเซียนเกือบทั้งหมดนะครับกลุ่มไทยลาวที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับกลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มน้ำโขงต่างๆประเพณีพิธีกรรมก็เหมือนกันก็คือของก็ของเครื่องใช้ก็เหมือนกัน แตกต่างกันทางกายภาพเรื่องของสภาพภูมิประเทศระบบนิเวศอะไรที่มันต่างก็คือวัสดุก็ปรับใช้ตามตามรูปแบบนั้น ครับมันก็เลยขยายตัวขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะครับก็จริงๆก็ก็พูดได้ทั้งหมดอธิบายได้ทั้งหมด ตั้งแต่โคราอีสานใต้ไปถึงอีสานใต้ต่อเนื่องไปกับอะไรประเทศอะไรกัมพูชาต่อไปถึงเวียดนามต่อไปถึงลาวอะไรเงี้ยนะครับมันก็อธิบายต่อเนื่องกันไปได้นะครับ